แจแล้วคนนึงเก็บนี่ใช้ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะน่าจะนะแต่มันต้องถามก่อนเก็บชี้ให้ดูหน่อยดิกุญแจหน้าตาเป็นไงเผื่อเห็น เป็นเหมือนกุญแจ มันมันจะมีตัวอักษรร้อยขึ้นมาว่าคีย์ด้วย อันนี้เราอยู่กับใครอ่ะเอาพี่วาลิน อยู่กับพี่วาลินไม่ปลอดภัยเพราะเขาดูกลัวที่สุดปลอดภัยนี่อยู่กับเราเรอะนะไม่ต้องปลดั เพราะว่าเราให้กันผีทำไมเราคนเดียวไม่ได้ถึงเหรอ ใช่ถ้าผีตามพี่วานีพี่วานีแกโดนจัดการคนเดียวไม่เอาไม่เอาคิดจนเสียงแหบเลยโอ้เขาบอกว่าตามผมมาได้เลยตามผมมาได้เลย เสียงแหบเสียงแหบเสียงมาเลนแหบมีเยอะไป เราจะเลี้ยงมันเป็นเป็นโปเกมอน ไม่ ไม่ ไปเลย เอ่อชื่ออะไรสมศรีม่อนเซนิกาใช้ท่าคำรามอะไรอะไรใครกินอะไรที่ไหนไอ้ใครตุ๊กตาให้ย่นยืนให้มันให้ยื่นไม่ไม่น่าพูดให้มันใช้ท่าคำรามเลยมันคำรามจริงเลยใครใครใครมีตุ๊กตายื่นให้มันเลยอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแล้วหายไปไหนคนนึงอ่ะฮัลโหล ลังสนุกอยู่แน่เลยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้ขามันตัด ุกคนเรามีภารกิจใหม่แล้วไปช่วยพี่วานีไม่มีตุ๊กตาใครมีตุ๊กตาอ้นตุ๊กตาอ่ะอ้าวตุ๊กตา่ไหน ตุ๊กตา มาเราเก็บไปแล้วตุ๊กตา โอเค มีครบแล้วโอเค หมายถึงตุ๊กตาล่อนะ แล้วมีครบแล้วแต่ไม่เห็นตุ๊กตาพิ่งได้ตุ๊กตาเผาล่ะอ๋อไม่มีไม่มี ไม่มีสักตัวเราลงไปดูใต้ดินกันเถอะวันวานนี้ว่ากุญแจห้องใต้ดินน่าจะอยู่ใต้ดินไหนใครใครเหรอใครผู้นำลออให้เหรอ หรือใครอ่ะ ไม่รู้แต่เราใช้โอกาสนี้หนีเถอะเคยมีเคสหนึ่ง ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้ว เราไปแล้วเราเราต้องไปเลย คนบ้าๆอย่างแก อย่านะ อย่าให้โมโหนั่นจะหักคอตัวเองไปต่อยกับแก เจอตุ๊กตาน่แล้ว เจอตุ๊กตาผีแล้ว ผีมันหลอกฉัน ฉันเลยหักคอตัวเองไปหลอกผี อันนี้ใครโดนัทเจอบ้างไหมโอ้ยโมโดโมโดมาแลยมาเจออะไรเนี่ยฟืนหมด ฟืนหมด ฟืนหมดอ้าว อ้าว ฟืนหมดมันเข้ามา างครับไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างข้างล่างครับโอ้แล้วไม่บอกว่ามันอยู่ตรงนี้อะคุณนม่เหรองั้นไป ให้ให้ยืนรออยู่นี่ไหมเพราะถือตุ๊กตาไปอยู่ ได้ได้ได้ได้ แต่ว่าถ้ามันมาก็รีบหนีเลยนะ โอเคไหมโอเคโอ้ย ตกใจ ใจตัวแล้วเหรอมันยังอยู่ด้วยใช่ฮะมันยังอยู่ด้วยไหนตัวยักษ์สินะ ฝากตัวจำกับที่เหลือเออละคนผู้นำก็กับโดจังก็ต้องขอบคุณนะฝืนจะไม่ขีดโดจังมาแล้วโดจังมาแล้วฝืนไม่ขีดฝืนไม่ขีดนะ หลบหลไม่บมีมี หนูมีหมดหนูมีหมดเอาเอาเอาเอา ใช่ไหมท่านผู้นำไม่ต้องเอาผีไปไปส่งรถกันนี่ไอ้ทุกคนเราเราติดเราติดตายแล้วไม่รู้เราติด อ๋อ มันตายแล้วเหรอเราติด โอเคทุกคนเราติดเเราขยับไม่ได้เพิ่งเปิดประตูเปิดแล้ว ทุกคนหาเราขยับไม่ได้ไหนแป๊บนึงไม่ให่พี่วลลินก่อน ไหนไหนไหนอาการเป็นยังไง อ๋อ โอเค ได้ละได้ละโอเคไปไหนต่อ ไปไหนต่อไปไหนต่อไหนไหนต่อเขาบอกประตูหน้าเปิดแล้วอ่ะ เราต้องไปห้องถงแกท้อนี่ไง นี่ห้อ ใช่ไหมอ๋อ่ไม่ใช่ประตูประตูหน้าประตูหน้าไม่ใช่ประตูหน้าไม่ใช่เหรอ อ้าวเหรอไม่ใช่ที่จะมีรถเหรออ๋อตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงไหน นี่นี่นี่นี่ตรงไหนอ่ะทุกคนอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่หน้ารถแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นไงใครถือ๊กใครถือคนมาน่ะนั่นไงเจอไวจัง แล้วจบน่าจะอุ๊ยอะไรอ่ะ โอ้โหเอ้ย้คิดว่าจะไม่รอดแล้ว เย้หากุญแจแบบ 90%คุณอยากจะเห็นสิ่งที่เราทำกับหล่อนไหม เราได้ทำการศึกษาเธอและทำการทดลอง หล่อนทรงพลังมากสำหรับงานต่อไปของคุณที่อะไรที่รูเรืแลร่แย่แย่แย่อ่านไม่ทันอดีตคนส่งพิซซ่าเก่า มีบางอย่าง